โอเคค่ะ เรากะสำหรับผู้ใดดีมีเวลาดีๆ สามารถแนะนำหนูนะเข้ามาได้เลยนะคะมื่อนี้รถดึกโอ้ยเบียด้วยสูปวดร้อนเนาะตีสามแล้วค่ะ เออหาผู้ใดมีเวลาดีๆกะแนะนำเขามาได้เลยเนาะไปขออนุญาตปั๊มไม่เป็นหกบาทเนาะค่ะขึ้นมาขึ้นเอ่อเกินหาสิบบาท แล้วใส่หกหกบาทเนาะโอ้ยไม่อยากสูสมองเบอร์สวย ได้สมแล้วค่ะ โอเค นอนหน่อย สมองก็สีเบอร์เบอร์นอนหนูนะ แนะนำว่านอนหลับให้เพียงพอ เออ สุขภาพยังสีดีเนาะค่ะ โอเคบวกว่าเท่าไหร่นี่เฮ้ยเดี๋ยวเท่าไหร่วะร้อยแปดสิบบาทเนาะค่ะ โอเคสองร้อยแล้ว ขออนุญาตปรับไม่ต่อเลยเนาะค่ะเป็นสิบบาทเนาะ เห็นไปเรื่อยๆ ค่อยๆเล็งค่อยๆ ใต้ไปเนาะค่ะเนยนำว่าก้อนสิเลนเช็คไม่ก้อนก็ดีเนาะค่ะ สวย โอเคสำหรับผู้ใดที่บ้านได้กดเข่ากุ้มเทเลแกรมดูนักอะในนนำว่าให้กดเข่ากุ้มเทเลแกรมไว้น้องแน่เนาะค่ะ เออ คุณเทเลแกรมเพียงพอมีพี่เนาะ เขามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาได้เลยเนาะค่ะ เร็วๆ นี่มีเซอร์ไพรส์เนาะค่ะ เออคุณเทียนพ่อเมียพี่ของเขาเร็วๆ นี่จะมีเซอร์ไพรส์เนาะ จะเป็นกิจกรรมนี่อย่าง ล้อรุ่นใดเลยเนาะค่ะ โอเค เราปิดบาทไปค่ะเลนต่อเกมเสือย้ำว่าเข่ากับว่าเข่าเลยนะย้ำแตงกับแบบโคตรแตกโคตรหลาย เพราะฉะนั้นหากมีทุนหลายได้เปรียบแล้วค่ะ เกมมูนี่มาได้มาได้โอ้โหว่าเขาโอ้ยร่วงกับร่วงซุปโอเคลอยหายสีบาทไปเลรต่อค่ะ ที่ซับว่าเขาคือจะปรับมาอีกเกียร์หนึ่งแล้วเออมาดิก่อนท้องกับพวกเขาเลยเสือกับกระโดดท้องกับพวกเขาหกโอเคไหลลงไปเรื่อยๆไหลลงไปเรื่อยๆแล้วเนาะคะ่ะสวยโอ้โหก่อนท้องมากว่าสิมาไห่เนาะคะ่ะก้อนทองมาบวกมา200 บาทเนาะ 306บาท ไป ค่ะขออนุญาตปรับไม่ก็เป็น 20 บาทเนาะคอยเล็งคอย ใต้ไป เนาะค่ะว่ากัน เออเออเออบอกเขาเลยบอกเขาเลยบอกเขาเลยโอ้โหสภาพ โอ้โหขาดตัวเดียว จะได้ ว่ะยก มาแทรกตัวเดียว เนาะค่ะสารเนหรือวะ เออ สวยโอ้โห เอาเรื่อง เฮ้ยเอาเรื่องว่ะเด็กเคมาว่ะมีถุงน้ำวล้ค่ะถุงทองมาถุงทองมา โอ้โหแตกแบบนี้ซูเปอร์แมกกวินค่ะเด็กเคเออมาดิล่ะ สวยได้ปรับใหม่ได้แล้วค่ะขออนุญาตปรับไม่เป็นซี่ผิบบาทเนาะ ไปต่อกันแบบเร็วๆเลยสำหรับผู้ใดที่ว่าที่กดติดตามอยู่หนูนะกับขอฝากไปน้ำแน่แล้วค่ะกับช่องหลักปันสล็อตเนาะเออไป ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่แล้วค่ะ สวย เฮ้ย เอาว่ะโอ้โห แทบสิตื่นเลยแทบกะห่วงคือเก่าเนาะโอเคค่ะบวกไปอีก 1,200 บาทเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเดี๋ยวได้ปรับใหม่ต่อเลยให้มันเออปั้นเบิดก่อนเนาะพอโตนี่มาเด้มาเด้ ขอจากสามพันนะเบิร์ดนี้ขอจากสามพันมาบอขอก้อนท้องอะก้อนท้องมาได้แท้สวยมาดิโอ้โหบ้าสภาพไปค่ะคนอนุยาตปรับไม่เป็น 60 บาทเนาะถ้าพอสามพันเขาจะได้ปรับไม่เป็นหนึ่งร้อยบาทเลยเนาะค่ะกะบอดอะก้อนท้องมันบาเข่าไห้โอเคไปค่ะเล่นต่อเลยสิบไม่คือเก่าเนาะเออช่วงนี้อยากกินอย่างที่แบบหวานๆอะอยากกินขนมปังอ่ะแต่ว่า โหเอาเรื่องว่ะสมไม้แล้วว่ะเก็ดแค่คุณสิบมาดุคุณสิบแบบแต่งนอกไม้ย่างดูเลย เออ เอาเรื่องนะคะอ่ะเดี๋ยวเบิร์ตออโต้นี่หนูนะปรับไม่แล้วเขาว่าเอาเรื่องขนมปังของเขาต่อเออ แตกดีว่ะสมมาเออ โอ้โหเชี่ยเอาอีกแล้วว่ะ เฮ้ยสมคุณสิบมา อีกแล้ว สภาพเย็ดเคไปไปไป ขออีกจักสองสามรอบไม้อีกก็ดี โอ้โห เอาเรื่องว่ะ ไปขออนุญาตปรับไม่ต่อก่อนแล้วค่ะ มาปรับเป็น 200 บาทเนาะเดี๋ยวเขาว่าเรื่องขนมปังของเขาต่อกัน โอเค ช่วงนี้หนูนะอยากกินขนมปังแบบที่มันอบใหม่ๆอ่ะแต่ว่าบ่ค่อยมีอ่าร้านใดที่มันเฮ็ดขายเนาะไม่จะอบแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็วางขายหน้าร้านทั้งเสีย เอออยากกินแบบที่มันหอมเลยอะ่ะมองใดนี่ขายแนวอะสภาพ พูดสุว่ามันกะนีอันไก่เคียงนะแต่พอมันเป็นอันที่เขาแบบว่าถึงใจอะ่ะ มันก็อยากกินอีกคือเก่าอะ่ะคิดภาพบอกบอก ก็คือหิวเรื่อยๆอะ่ะจนกว่าเขาสิได้กิน อันที่เขาอยากกินอีหลีอะ่ะเออซื้อเศร้าไปหาซื้อคิดดอกโอ้ยเดี๋ยวมืออื่นเศร้า คาบ้านในนอนนะโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องว่ะก้อนทองมาบวกสี่พันบาทเนาะค่ะ หากว่าบ้านในนอน เดี๋ยวตอนเศร้าจะไปหาซื้อน้ำเต้าหู้กับปลาท่องโกมากิน เออ กินไปทั้งทางก่อนเนาะ กระทั้งชีวิตไปค่ะยังเด็นแห้งขี้มูกไรแห้งหาวแห้งแบบน้ำตาไหลเนาะค่ะ สภาพง่วงนอนชิบหายเลยซียูหอดเศร้าวะเนี่ย อทังเทียเขาก็แบบ เออสวยสองมา เอาว่ะสวย เบิ้งไว้มันไหลเบิ้งไว้มันไหล สวย อีกสองตัวเบิ้งไว้มันไหลสวยเออปื้นหัวกว่าเ้ยแตกย่างดีเลย แตกคุณสิบโคตรดีร้อยหกสิบบาท เอ้ยร้อยหกสิบ หมื่นหกพันบาท เอาเรื่อง ไปหาคนรญากปรับไม่เนาะเป็นสี่ร้อย โอเค สิบไม่แล้วค่ะ มีคนเคยกินแบบไข่แมงดาบออยากกินไหมเออไม่ค่อยแบบหาไม่ค่อยมีเลยช่วงนี้ มาดิมาดิมาดิมาดิมาดิ สภาพหมุนโดนคิดทอดตอนเป็นเด็กน้อยเนาะตอนเป็นเด็กน้อยนี่ หนูหนาเคยแบบไปทุ่งนาแล้วก็ไปปีนต้นบกม่วงไปลักเก็บบกม่วงเขาอ้าวก่อนทองมาว่ะ ไปลักเก็บบกม่วงเขาเนาะค่ะบัดนี้ก็ไปหย่มอันง่าบกม่วงเขาหักไหมเขามาน้ำหอดบานไหมสภาพมาดิโอเคสองพัน ขอแบบเบิ่มเบิ่มโอ้ยไปค่ะอีกทิไม่เฮ้ยมันนี่เป็นแบบอื่นๆจังไหนพวกเริ่มเบาไปทั่วแล้ว เริ่มแบบล้ำลึกความหลังหาแนวกินอย่างซีไปทั่วแล้วค่ะคุณใดมีเมนูอย่างแซ่บๆกันแนะนำเขาว่าได้เลยเนาะมาได้สิบไม้ขอสิบไม้แบบเบิ่มๆมาดิโอ้โหพวกเขาโอ้ โอ้เออวายสามตัวหากผู้ใดว่าเลรนเราเสือมันเต้นอ่ะดูนะ อยากให้ร้องสังเกตบ้างนะคะตอนมันหมุนวายมันไหลลงไม้ย่างหลายเลยนะ แต่ส่วนมากมันสิไหลถิงเนาะค่ะ ถามว่ามันมีประโยชน์มองใดก็คือหากสมมติว่า โตที่มันไหลลงไม้แห้งหลายเขาแห้งได้เปรียบเนาะค่ะ มีโอกาสที่มันจะเข่าได้ได้เปรียบน้ำพวกยก ก้อนท้องค่ะเขาเก็บไว้หลาย อยู่กับก้อนท้องมีโอกาสเข่าคูณสิบแล้วค่ะ เออเพราะว่าอยู่กับก้อนท้องนี่มันเข่าใหญ่อีดิโอ้โหเสียดายทรงไทยขอแบบเบิ่มเบิ่มได้ไหมโอ้โห โอ้โห โอ้โห โอ้โห โอ้โห เออ ก้อนท้องมา ก้อนท้องมาแล้วค่ะแปดพันสองมือสี่